วัสดีค่ะ โอเค วันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการขัดเงาแล้วก็การใช้น้ำมันพริกออยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันเป็นยังไงบ้างอุปกรณ์ที่ใช้นะคะ มีดังนี้ค่ะ น้ำมันพริกออยเบเยอร์ นะคะ อ่าอันนี้เป็นชนิดใสพันเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเบอร์หนึ่งพัน ก็ตัวนี้จะป้องกันเนื้อไม้ทั้ง UV นะคะ แล้วก็อะไรนะ เออเชื้อรา อะไรต่างๆ กระดาษทรายที่ใช้เริ่มแต่เบอร์ 600 นะคะ แต่ว่างานเนี่ยขัดตั้งแต่งานตัวนี้เจอตั้งแต่เบอร์ 180จนถึง400 มาแล้วนะคะ โอเคเราก็จะเริ่มมาขัดเงาตั้งแต่ 600 ไปเรื่อย ๆ นะคะ 600 800 1,000 1,200 1,500 2,000 นะคะ โอเค เตรียมถ้วยสีไว้นะคะ นี่เป็นถ้วยเพสปสโซนะคะของพัทราแล้วก็คู่กัน นะคะคู่กัน แล้วก็ลืมอีกอย่างหนึ่งก็คือกระดาษนะคะ เอาไว้สำหรับเช็ดงาน หลังจากขัดเสร็จเช็ดฝุ่นหรือใครจะใช้ ไมโครไฟเบอร์ก็ได้ผ้าไมโครไฟเบอร์เดี๋ยวแนะนำกระดาษเช็ดงาน นี่นะคะฉีกให้ดูกันสดๆเลย เสร็จแล้วก็เช็ดเช็ดเสร็จแล้วก็ลงทินออยโอเค เดี๋ยวนีน่าก็เริ่มขัด ขัดยังเบาๆนะคะไม่ได้แบบว่าให้มันกินเนื้ออะไรเข้าไป เริ่มจากหกร้อยเดี๋ยวก่อนนะคูกกันไปล้างมาชื้นๆต้องให้มันแห้งกระดาษจะเป็นตัวซับทั้งหมดเห็นไหมคะเออเห็นไม่ค่อยชัดเนาะ โอเค ความชื้นมันจะถูกกระดาษซับได้หมดอือฮึนี่นะคะกับใช้เล่นใหม่ในการขัดก็ได้นะคะแห้งแห้งสนิทได้ยินชัดนะคะโอเค เอากันไกลมาตัดกันไกลเราเริ่มจากหกร้อยจริงมีหกร้อยตัดแล้วนะนี่แค่โชว์นะคะหกร้อยที่ตัดแล้วอีกทีนะคะแล้วก็แปดร้อยเราใช้ไม่เยอะนะคะ ใช้นิดหน่อย เราก็ไม่ต้องตัดเยอะนะคะตัดแค่พอเท่าที่ใช้งานนะคะ เราแค่รูป ๆ นะเออรูปรูปรูปรูปนะคะ รูปทางด้านหน้านะคะ อันนี้เราจะเห็นว่าเดี๋ยวขอแสงนิดนึงนะคะก็จะเห็นว่าเอ๊ะเห็นไหมอ่ะไม่เห็นอ่ะ โอ้โอเค เออฮะมันจะด้านๆอยู่ แล้วก็ เส้นมันก็จะลึก ๆ อยู่นะคะ ให้มันเส้นมันตื้นขึ้น แล้วก็ลายชัดขึ้นนะคะ เริ่มจากเบอร์หกร้อยนะคะค่ะค่ะแบบลูกๆนะคะ นี่นะคะนิ้วโป้งนะคะ ก็ใช้ช่วงนี้นะคะ กดเบาๆนะคะ หรือถ้าจะถนัดแบบนี้ก็ได้ เนี่ยนะคะ แล้วก็ค่ะ แล้วแต่ไม่ว่ากันได้ทั้งนั้นนะคะ ขัดตามลายเส้นก็คือ ตรงนี้ลายมันจะเป็นไปทางนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ขัดแบบนี้ เราไม่ขัดย้อนเส้นนะคะ โอเคเราจะขัดตามเส้นถ้าขัดย้อนเส้นมันจะเกิดรอยเกิดขึ้นแต่เบอร์ละเอียดจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่ควรขัดนะคะ ไอ้ข้างในไม่ต้องไปเน้นมากก็ได้ค่ะ เพราะว่ามันมันอยู่ข้างใน อือฮึคุณผัดเงาก็ไม่มีใครเห็นนะคะ แต่ว่าเวลาลงคลิปออยต้องลงข้างในด้วยอือฮึโอเคผัดได้แล้วประมาณยี่สิบห้าครั้งถึงสสามิบครั้งโดยประมาณนะคะ ต่อแผ่นนะคะ แล้วส่วนโค้งจะขัดยังไงตรงนี้มันก็จะมีรอยอยู่นะคะ เพราะว่ามันเป็นแบบว่า หัวไม้อะ่ะอืม ยากมากเลย อืมแล้วมันก็จะเป็นแบบว่ารอยไม่พึงประสงค์ของหัวไม้นะคะ แล้วก็ขัดขัดขัดนะคะ ขัดยังไงก็ไม่ออกนะคะ สี่ร้อยยังไม่ออกก็ได้อ่าฮะเพราะว่าใช้มือค่ะนะคะแล้วก็ขัดไปให้ อ่ารอยมันเป็นระเบียบตามธรรมชาติมากที่สุดนะคะ เท่าที่จะเป็นได้โอเค แต่มันเป็นอยู่แล้วล่ะค่ะ แล้วก็ขัดมุมนะคะขัดมุม่าทำอย่างนี้นะคะ ก็อืมขัดไปเรื่อยๆนะคะ เบาๆนะคะข้าเบอร์หกร้อยยังกินเนื้อไม้พอควรนะคะ เนี่ยเออแสงไม่พอไม่เห็นความเงาโอเคเดี๋ยวลีน่าถ่ายรูปให้ดูแล้วกัน ว่ามันเงาขึ้นได้ยังไง ไม่มีคนถ่ายให้ไม่งั้นลีน่าจะใช้กล้องหน้านะคะนี่ใช้กล้องหลัง 2 ล้านพิกนะคะ เลนธรรมชาติ แค่นี้ก็ปาไป 5 นาทีแล้วแต่ถ้ากล้องหน้าคือไฟล์จะมหาสายมากเลย เวลาทำงานคนใส่หน้ากากนะคะ นี่หน้ากากไว้สำหรับทำงานไม้แบบใช้แล้วทิ้งนะคะ หรือเขาจะใช้แบบ นี่ของ 3M หรือเขาจะใช้แบบที่มีฟิลเตอร์ เปลี่ยนได้นะคะ ก็ชุดละประมาณ2,800บาทนะคะ แล้วแต่แต่มันใส่ทั้งหน้ากากร้อนนี่ก็ชอบแบบนี้เย็นดีแต่นั้นมันจะมีแว่นให้ด้วย เราก็ซื้อแว่นต่างหากใส่แว่นก็ไม่แพงค่ะ คะหกร้อยแล้วก็ผัดหัวไม้อีกแล้วที่เลยน่าเลือกให้หัวไม้มันอยู่ตรงด้านสองข้างเนี้ยเพื่อความแข็งแกร่งของกรอบปิกอัพคือในอดีตนะคะ ลีน่าใช้ไม้พวกกระกูมะฮอกกานีอะไรเงี้ยมาทำกรอบปีห้าโอ้โหแตกหักกระจุยกระจายเลย ที่มีชีวิตรอดได้คือเมเปิลเพราะมันเหนียวจริงอือหือมันเหนียว แล้วมันตัดตัดง่ายอ่ะ อืมมะฮอกกานีดีไปปุ๊บหักบางๆเนี้ยหัก อฮะอันหนึ่งที่ตัดง่ายหน่อยก็คือโรสฟูดกับอีโบนี่มันแข็งแกร่ง มันไม่หัก บอกไม่ถูกนะ ความแข็งมันมากกว่ามอกกานีอ่ะเราเหมือนกับตัดพวกอลูมิเนียมอะไรอย่างเงี้ย แต่มันแข็งกว่าอลูมิเนียมอีกนะเออโอเค เราก็เอาหกร้อยไปขัดอันนะคะก่อนนะคะเมื่อกี้ไม่ได้เช็คงาน เราต้องให้มัน เท่า ๆ กันนะคะ คือไอ้กระดาษทรายเบอร์ เบอร์ต่ำๆเบอร์สักละพันร้อยห้าสิบแปดสิบเนี่ย มันทำให้ไม้เป็นรอยคุณผู้ชมมันไม่ไม้เป็นรอย คือเราพยายามใช้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ แค่แบบพอควรนะอืมแล้วเราก็มาใช้สักเบอร์ร้อยห้าสิบเนี้ย เบอร์สองร้อยห้าสิบเนี้ย เออ มาปรับเนื้อไม้แต่ก็ยังเป็นรอยอยู่ นะคะ โอเค อันนี้ต้องแล้วแต่ดีไซน์เอามันบอกไม่ได้มันขึ้นอยู่ตัวงานด้วยแต่ก็ประมาณว่าควรจะใช้เบอร์สูงสูงหน่อย เราไม่ต้องมานั่งเก็บงานที่เหนื่อย อืม นี่ก็จะเห็นได้ว่ามันเอ๊ะถ้าเราใช้ไฟมาอยู่ตำแหน่งนี้ ใช้ได้ไหมอ้ใช้ได้ แต่แสบตาดีค่ะดีน่าแสบตา นี่นะคะ ร้อนมากเลยขนาดเปิดเป็นลมนะสังเกตว่าเสี้ยมจะเป็นสีขาวนะคะเดี๋ยวเราจะเช็ดเสี้ยนออกก่อนลงน้ำมันนะคะตอนนี้ก็คือเหลือด้านนี้นะคะ ด้านนี้เราไม่ต้องอะไรมากมันเรียบอยู่แล้ว ไม่ต้องไปขัดเงาก็ได้ เราต้องการความเขาเรียกว่าความสากนิดนึงเพื่อให้มันเกาะบอดี้นะคะเราเน้นข้างหน้าด้านข้างนะคะ แล้วก็ขอบมุมตรงนี้ จริงๆ เราก็สร้างขอบไปแล้วนะคะด้วยฟองน้ำ เราก็ไม่ต้องไปสร้างเพิ่มเราแค่ขัดให้มันเงานะคะ แต่มันเงาง่ายนะคะ แต่ที่ยากๆก็คือหัวปีหัวไม้ท้ายไม้เนี่ย ขัด ยากขัดเย็นนะฮะส่วนใหญ่เขาไม่นิยมขัดกันนะ แต่พอเป็นงานแบบนี้เราต้องขัดอือฮึแล้วมันไม่ได้ขัดตามอย่างนี้นะมันขัดอย่างนี้เห็นไหมคะอันเดียวนี้น่าขัดอย่างนี้ อันนี้จะขัด อ่าฮะเพราะว่า ขัดอย่างนี้ก็จะเป็นรอย แต่เวลาเราทำงานเราต้องการให้เรียบมันก็จะขัดอย่างนี้ รอยมันจะเกิดขึ้นเยอะ โอเค ขัดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่ารอยจะหมดนะคะ ด้วยหกร้อยนะคะ เดี๋ยวต่อมาก็จะเป็นแปดร้อยดีน่าจะตัดไปแล้วจะกลับมานะคะ ตอนนี้ก็เก้านาทีกว่าแล้ว โอเค ตอนนี้เราจะแปดร้อยแล้วนะคะ สังเกตได้ว่า เออเนี่ย มันก็จะเป็นขาวๆนะ แต่ว่าต่อไปมันจะเป็นกระดาษทรายเอ่อเรียกว่าซิลิคอนคาร์บายเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีขาวๆเพราะเมื่อกี้เป็นยูรีเทนนะคะ มันก็จะขาวๆเราจะใช้ทั้งแผ่นเลยนะคะ กดอย่างเงี้ยนะคะชมได้ อย่างนี้นะคะ อ่าทำแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะ อ่า เราจะสังเกตว่ามีสีที่เปลี่ยนไปไอ้ขาวๆ ก็จะหายไปนะคะไม่ต้องกดแรงนะเอาเบาๆ สัมผัสหน้าเรียบๆนะคะสักสิบทีนะคะ เราขึ้นมาเราจะสังเกตว่า ลายไม้ก็เริ่มขึ้นนะคะ แล้วก็ด้านข้างนะคะ อันนี้คือการใช้กระดาษทรายแบบเปลืองๆนะคะอ่าฮะแต่ถ้าเกิดว่างานคุณรีบก็จำเป็นต้องใช้อย่างนี้นะคะ สมมตินะทำให้ดูหรือคิดว่าไม่เยอะกระดาษทรายเลยใช้เอาเลย ลุยลุยลุยลุย ะตอนนี้ลายก็ เออเขาเรียกว่าอะไรนะ ไอ้พวกรอยต่างๆก็ ออกหมดแล้วด้วยเบอร์หกร้อยนะคะ นี่ก็จะใช้แปดร้อยู่โอเค เรามีเวลาสี่นาทีเดี๋ยวซีนเดี๋ยวเจอกัน โอเค นี่ขัดถึงเบอร์สองพันแล้วนะคะ ก็สังเกตได้ว่าเหงื่อตก เออไม่ใช่ค่ะ เงาขึ้นนะคะ ลายชัดขึ้นแต่ว่ามันยังมีเศษฝุ่นอยู่เราก็จะเอากระดาษนะคะ วิช นะคะมาเช็ดมันนะคะเช็ดอย่างนี้นะคะหูเร็วๆแรงๆนะคะทำไมไม่ใช้น้ำ เพราะว่าไม่ควรค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะลงน้ำมันนะคะ น้ำจะขัดขวางการทำงานของน้ำมันนะคะ หรือถ้าเราจะทำสียิ่งใช้น้ำไม่ได้เด็ดขาดนะคะ โอเค แต่มีวิธีหนึ่งก็คือ เออลีน่าลืมซื้อมาอ่ะเขาเรียกว่า น้ำมันนับถ่านอือฮึ เราสามารถเช็ดน้ำมันนับทาก่อนที่จะลงน้ำมันอื่น ๆ หรือจะทำสีก็ได้นะคะ แต่ต้องรอน้ำมันนับทามันแห้งก่อนนะคะ เราน้ำ้านับทาชุบกระดาษหรือผ้าไมโครไฟเบอร์ก็ได้นะคะ เช็ดเพื่อเอาฝุ่นออกให้หมด ณตอนนี้นะคะกล้องจะไมไปด้วยฝุ่นค่ะห้องเนียพี่มาหาฝุ่นนี่นะคะเอากระดาษขัดเนี้ยปุ๊บเนี่ยมันเงาอย่างนี้เลย เห็นไหมอืม ไม่ใช่กระดาษนะ ก็คือจริงๆแล้วมันเงาอยู่แล้วแต่ว่า เออฝุ่นจากที่ขัดอะ่ะมันยังอยู่ในเสี้ยนใช่ไหมเออเราเช็ดไม่ออกก็ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ขัดมันออกหรือ หรือใช้กระดาษก็ได้นะคะอือฮึกระดาษทิชชู่ก็ได้ แต่กระดาษทิชชู่ยังขาดนี่น่าใช้กระดาษพวกนี้มันเหนียวดีนะคะ ็เช็ดให้สะอาดนะคะล่องๆอะไรเรียบร้อยพอเราลงน้ำมันแล้ว มันจะได้ไม่มีฝุ่นตกค้างไปขวางการดูดซึมของน้ำมันได้นะคะมีคนถามว่าแอลกอฮอล์เช็ดได้ไหมได้ค่ะ แต่แอลกอฮอล์ไม่สามารถดึงฝุ่นออกแปลกเพราะว่ามันพอมันบอกไม่ถูกเนาะเออใช้แอลกอฮอล์แล้วมันเคยลองเช็ดนะไม้มันด้านๆนะขัดสะเงาเลยจะพอไปด้าน ยกเว้นแอลกอฮอล์ผสม ผสมพวกทินเนอร์อะไรเงี้ย ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นนะคะ มีคนแชทมา แชทเสร็จแล้วนะคะ เงาไหมคะ แต่มันคงเงาสู้ยูริเคนไม่ได้นะ อันนี้เงาธรรมชาติของเนื้อไม้นะคะ จากกล้องสองเมตรโอเค เดี๋ยวคัดอันนี้ต่อ เดี๋ยวกลับมา โอเคค่ะ มีเวลานาทีสี่สิบวิ นี่คือน้ำมันนะคะเยาวก่อน มีหน้าขัดเรียบร้อยแล้วนะ เอาวับเดี๋ยวเราจะมีการเปรียบเทียบนะคะว่า่อนหลังยังไง ขยับแรงๆนะคะ โอเคขยับเสร็จแล้วเราก็จะเอาเทใส่ถ้วยนะนิดเดียวพอใช้เราใช้ไม่เยอะแต่ถ้ากีตาร์ก็เตรียมไว้หนึ่งถ้วยนะคะ โอ้โหแข็งมากเลยไทยปิดเนี่ย าได้ถึงยี่สิบนาที มันแจ่มมากเลยอ่ะ ไม่ใช่ยูทูบสิ เอ่ออะไรนะ นั่นแหละเฟซบุ๊กอ่ะ แต่ปัญหาคือมันให้แค่ห้านาที นะ เรียบร้อยนะคะที่เอาเป็นฟองแหกฟอง แล้วเราก็เอาแก้วเอสเพรสโซ่อันนี้อดีตดีน่าใช้ดื่มเอสเพรสโซ่นะแต่ปัจจุบันดีน่าเอามาใช้งานอื่นนะคะ โอเค สักประมาณเท่านี้นะคะ เนี่ยนิดเดียว โดนมือด้วยแหละติดนะคะ ที่ติดฝาได้ไวติดอ้อยก็ราคาค่อนข้างหาซื้อยากเออไอราคามันก็ไม่ได้โหดเที่ยวมันหิดอะไรนะคะ หาซื้อยากกระป๋องมาสามสี่ร้อยเท่านั้นนะคะ โอเคเราก็จะใช้คู่กันนะคะุคู่กันฉันตกไปไหนตายแล้วลมมันแรงคู่กันจากเนาะ จอแล้วนะคะ โอเคแล้วก็ทิ้งออยอือฮึเนี่ยโอเคเห็นยังก็มันน้อยเกินไป เราต้องบังคับกล้องให้เห็นมันนะคะ เห็นยังเนี่ย โอเคนะคะ น้ำมันจะเหลืองๆใสๆนะคะ เราก็จะใช้ผูกกันนะคะคนคนคนคนคนนะคะ แล้วก็ผ่านนิดนึงนะคะ เราเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะคะ โอเค เราก็ทานะคะ ไม่ต้องบรรจงค่ะ มันมันไม่เหมือนสี อ่าฮะทาได้เลยตามต้องการนะคะ ซอกทุกมุม ทาตามลายไม้นะคะ เหมือนเดิมเหมือนตอนขัดนะคะ ทุกประการเลย นี่เห็นไหมคะ ส่วนที่เจอกับไม่เจอ ความเงาต่างกัน หลายคนบอกว่าให้ทิกออนมันแห้งช้านะดีหน้าว่ามันก็ขึ้นอยู่อุณหภูมินะคะ ถ้าอากาศสักสามองศาเนี่ย ครึ่งชั่วโมง แห้ง แต่ว่าคุณจะใช้งานได้จริงเลยนะ สัปดาห์หนึ่ง แบบเอาใช้งานนะ อือหือนี่เงาไหมคะ ลายไม้ชัดมาก ไม่ต้องกลัวนะคะ คิปออยโดนมือได้ค่ะ แล้วก็ไปล้างมือด้วยน้ำยาล้างจานนะคะ เพราะมันเป็นน้ำมันธรรมชาติค่ะ ไม่ไม่อันตราย แต่ข้ามทานนะคะ ดื่มไม่ได้ เออเนอะคือเอ่อ มันปลอดภัยกว่าพวกสีนะคะหลายเท่าเลย อือฮึสีหน้าทาข้างในรักข้างหลังด้วยนะคะ ไม่ได้ทาแค่ด้านนอก นะคะเดี๋ยวตามข้างในด้วยนะคะ เพราะว่าเราต้องดูแลรักษามันด้วยนะคะ ไม่ใช่แบบว่า เออ เราทำอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บ โอเคมอกกนี อะไรพวกนี้ปวกไม่กินก็จริง อ่า แต่ว่าลากินนะคะ เชื้อราไม่เคยปานีใครนะคะ กินทุกอย่างนะ คะในรูในช่องดีนะ ก็จัดจัดหมดนะคะ ข้างหลังด้วยนะข้างหลังไม่ได้ขัดนะ ยังอุตส่าห์เงาแต่ว่ามันเงาไม่เหมือนกับที่ขัดนะคะ มันจะเงาอีกแบบหนึ่งเพราะว่ามันจะเงาแบบว่าเราจะเห็นเสี้ยนขึ้นมาแบบ สูงสูงอ่า มันก็จะเป็นก็แต่ชอบนะแต่ว่าสัมผัสมันไม้ไม้อะแต่เราไม่ต้องการสัมผัสไม้ไม้เราก็ต้องขัดเยอะๆนะคะ กีตาร์จากจีหลายยี่ห้อคัดไม่ค่อยเยอะหรอกค่ะ เราสัมผัสคอปุ๊บอูไม้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้จีนหลายยี่ห้อก็เริ่มพัฒนานะคะ ว่าเฮ้ยคุณต้อง ขัดถึงเบอร์สองพันนะก่อนที่คุณจะมาเคลือบอะไร อย่างเงี้ย เพื่อให้เสี้ยนมันเรียบเนียนนะคะ เพราะว่าฝรั่งเริ่มคอมเมนต์ แต่แน่นอนค่ะ เรางานคัสตอมเราก็ต้องแบบนะแฮนด์เมดเราก็ จัดเต็มอยู่แล้วไม่ได้แบบลิกเยอะๆรีบๆนะค่อยๆเย็นๆแล้วก็มีเวลาที่จะ ขัดมัน เออ เราจะลงกี่ครั้งดีลีน่าแนะนำว่าลงที่ออยเนี่ยหนึ่งถึงสองครั้งนะคะ แล้วก็มาเช็ดด้วยไมโครไฟเบอร์นะคะ แต่ครั้งเดียวก็สุดยอด แล้วนะ นี่เราเปรียบเทียบระหว่าง ลงกับไม่ลง อือฮึไม่เกี่ยวกับแสงนะ เดี๋ยวสลับกันก็ได้ อ่าอ่าฮะ ชัดเจนนะคะ สวย แต่ว่าสีกล้องอาจจะเพี้ยนกับของจริงนิดนึงนะคะ แต่ตัวมันไม่ได้มีคุณสมบัติเหมือนพวกแลกเกอร์หรือ อะไรพวกนี้นะคะ บางคนลงที่กออยเสร็จเพื่อให้ได้แบบอย่างเงี้ย สีอย่างนี้แล้ว แล้วก็เงาเงาแบบมีประกายทองทองนิดแล้วเนี่ย แล้วก็เอาแฉลก เนี่ยมันลงอีกทีนึง มันก็เป็นเทคนิคนะ ของใครของมัน หรือจะลงพอมันออยแห้งแล้ว ขัดเรียบร้อยแล้ว จะมาลงอะไรนะ อะไรก็ไม่รู้ เออเอ่อมาลงอะคริลิกหรือ ตัวเคลือบไม้ตัวอื่นนะคะ ได้หมดได้หมด แต่แนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นของที่เราเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นกระหลงตะหลิวเนี่ยอย่ามาลงพริกออยนะคะเพราะว่าออยมันจะลงไปในอาหารที่คุณกินเวลาเอาไปทำ ถ้าทำอาหารเนี่ยคุณไม่ได้คือ ไม้ไม่ควรเจอเคมีทุกชนิด หรือ แม้แต่น้ำมันธรรมชาติใด ๆก็ตามนะคะ คือมันมายังไงก็เป็นอย่างนั้นนะคะ ขัดให้เงาสถานเดียวถึงเบอร์สองพันห้านะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ลงอะไรเลยนะคะ แล้วก็แน่นอนเวลาใช้งานเนี่ย ลากิน แล้วก็ต้องดูแลรักษาให้ดีแล้วควรจะอบทิ้งทุกเดือนนะคะ เพราะที่บ้านก็มีใช้ตะหลิวไม้นะคะ แต่ด้วยความแบบว่า เซ็งเราไม่เลิกใช้ดีกว่าดูแลรักษายากเพราะอุตส่าห์เอามาฮอกกานีมา อะไรนะ มาตัดเป็นตะหลิวแล้วขัดเงาสวยงามมากเลย อืม แต่พอเราผัดโดนน้ำมันอาหารไปเท่านั้นแหละ สามเดือนผ่านไปลากิน เราก็ต้องทิ้งไปโดยปริยายนะคะถ้าไม่อยากล้างมือก่อนวินาใช้ถุงมือนะคะนี่ดีน่าเทน้ำมันเยอะไปนะเ่เพราะว่าเราจะทาน้ำมันแค่สามรอบ นี่20 นาทีแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่โอเคค่ะ ทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อย ทาไหมหกรอบ เออปีหน้าจะเน้นที่หัวไม้นะคะ หัวไม้จะค่อนข้างจะแบบว่าต้องเน้นนะ โอเค เน้นหลายครั้งหน่อยหัวไม้นะอไม่งั้นเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะ ชุ่มฉ่ำเรียบเนียนความเงายังไม่เข้า หัวไม้มันกิน เวลาพูดสีเหมือนกันหัวไม้กินสี อืแต่ถ้าเกิดว่าเรามี ตัวรองพื้นในโตเนี่ย ที่เพิ่มความแกร่งของไม้ที่คาวินก็ใช้ไฟมัสอะไรเนี่ยทุกที่เขาใช้เฟนเดอร์ก็ใช้นะคะตัวนั้นนะคะหยุดยั้งการที่ทำให้ไม้ดูดสี แต่ว่าตัวนี้เราไม่ใช้นะ เพราะว่าเราต้องการความธรรมชาติงั้นดูดดีกว่าสวยงามค่ะมูรีน่าเหม็นหึ่งเลยเราไม่เหม็นนะมันมันหอมนะเงาเงานะคะ เดี๋ยวเอ่ออันนี้ก็ ชั่วโมงหนึ่งไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดีน่าจะขัดมันด้วยกระดาษแต่ยังไม่ค่อยแห้งดีนะ แต่มันแห้งไวมาก เพราะว่าห้องนี้ค่อนข้างร้อนห้องนี้อุณหภูมิอยู่ที่เอ่อ32องศานะคะก็อยู่ที่ตรงโคมไฟด้วยยิ่งร้อนเลยอ่าฮะมันโคมไฟสองมาแป๊บเดียวเองโคมไฟหน้าอุณหภูมิจะอยู่ที่สักสามสี่สิบเนาะอือฮึโอเค ก็อย่ายิ้มห้าแล้วนะคะ แล้ว ขอจบเพียงเท่านี้โชว์งานก่อนเพื่อนๆก็ลองฝึกทำดูได้นะคะชีกอ้อยคอปิกอัพที่สำคัญนะ สกิลช่างคุณต้องโอเค ไม่งั้นคุณก็ฝึกไม่อาจจะพังหลายชิ้นหน่อย กว่าจะได้แบบนี้ ลองฝึกดูค่ะ เย่สวัสดีค่ะ